เนื้อหาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของงานอินโฟกราฟิก เพราะงานอินโฟกราฟิกนั้นเป็นการเปลี่ยนข้อมูลที่ยากให้เข้าใจง่ายได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการเตรียมเนื้อหาให้ถูกต้องเหมาะสม ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญ ในการสร้างสรรค์งานอินโฟกราฟิกให้ประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะ หัวใจของการเตรียมข้อมูล หรือเนื้อหาสำหรับทำอินโฟกราฟิกนั้น มีด้วยกันสีข้อดังนี้ค่ะ ข้อแรก ข้อมูลต้องถูกต้อง ทันสมัยมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ข้อ 2. ข้อมูลนั้นต้องตรงประเด็น สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา สั้นและกระชับที่สุดนะคะ ข้อ 3. ต้องเลือกใช้คำศัพท์ หรือภาษาที่เข้าใจง่าย ข้อ 4. มีความกลมกลืนเหมาะสมกับบริบท ตรงต่อรสนิยมของกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการค่ะ ส่วนประกอบของข้อมูลในอินโฟกราฟิก ส่วนใหญ่นั้นมักประกอบด้วย ส่วนแรก หัวเรื่องหรือชื่อเรื่อง เป็นการเริ่มต้นที่จะสามารถดึงดูดผู้อ่าน ให้ชวนติดตามอ่านอินโฟกราฟิกหรือไม่ หัวเรื่องหรือชื่อเรื่อง ควรบอกผู้อ่านทันที ว่ามีความสำคัญและน่าสนใจอย่างไร จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องตั้งชื่อให้ดึงดูดความสนใจและน่าติดตามค่ะ ส่วนต่อมา เนื้อความ เป็นส่วนสำคัญที่แสดงรายละเอียดของข้อมูล หรือเนื้อหาที่เราต้องการนำเสนอ ว่ามีแนวคิดสำคัญอะไร หรือมีสาระสำคัญอะไรบ้างที่โดดเด่น เนื้อความในอินโฟกราฟิกนั้น มักสั้น กระชับ สื่อสารได้อย่างตรงประเด็น อีกทั้งการออกแบบเนื้อความ มักเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหานั้น มีภาพและสีที่มีความหมาย โดดเด่น สวยงาม และสะดุดตาอย่างยิ่งค่ะ ส่วนประกอบสำคัญอีกส่วนหนึ่ง คือแหล่งที่มาของข้อมูล ในอินโฟกราฟิก ต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนว่ามาจากแหล่งใด หากเราไม่ได้เป็นผู้รวบรวมหรือเขียนข้อมูลนั้นขึ้นมาเองค่ะ อาจจะอยู่ต่อจากชื่อเรื่อง หรือส่วนท้ายของเนื้อความก็ได้นะคะ และส่วนประกอบสุดท้าย เครดิตของผู้เผยแพร่ หรือผู้จัดทำค่ะ ซึ่งอาจจะเป็นชื่อของผู้จัดทำเอง ชื่อบริษัท ชื่อองค์กร หรือชื่อของเว็บไซต์ ก็ได้นะคะ ในส่วนนี้ นอกจากใส่ชื่อผู้เผยแพร่ เราอาจใส่สัญลักษณ์ของสัญญาอนุญาต Creative Commons เพื่ออนุญาตให้ผู้อื่น สามารถนำไปเผยแพร่ตามเงื่อนไขที่เราให้อนุญาตได้ค่ะ ขั้นตอนการจัดเตรียมเนื้อหาในการทำอินโฟกราฟิก การเตรียมเนื้อหาในการทำอินโฟกราฟิกนั้น เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะ ซึ่งเปรียบเสมือนการเตรียมวัตถุดิบ ถ้าวัตถุดิบดี มีคุณภาพ ผลผลิตที่ได้ออกมานั้น ก็จะดีด้วยเช่นกันค่ะ ดังนั้นการเตรียมเนื้อหาในงานอินโฟกราฟิก จึงจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างมีหลักการและมีขั้นตอนค่ะ4 ขั้นตอน การเตรียมเนื้อหาที่ใช้ในอินโฟกราฟิก การเตรียมเนื้อหาที่ใช้ในอินโฟกราฟิกนั้น มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูล เป็นการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเนื้อหา หรือหัวข้อที่ต้องการสื่อสาร ซึ่งเป็นข้อมูลดิบจากหลากหลายแหล่งที่มา และหลากหลายรูปแบบรอบด้านค่ะ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากโซเชียลมีเดียสถิติ งานวิจัย เอกสารตำรา บทความ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และข้อมูลสาธารณะจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงมุมมองที่หลากหลาย และมีความถูกต้องน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นค่ะ ซึ่งข้อมูลที่ได้มานั้น อาจอยู่ในลักษณะของเอกสาร หนังสือ หรือไฟล์ข้อมูลอย่าง Microsoft Word Microsoft Excel ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เสียง หรือไฟล์รูปภาพเป็นต้นค่ะ โดยข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา จะต้องระบุอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่เป็นต้นฉบับด้วยนะคะ ที่สำคัญ ไม่ควรแยกรูปภาพหรือแผนภาพกับข้อมูลออกจากกัน เพราะจะทำให้สับสน อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลได้ไม่ถูกต้อง โดยการรวบรวมข้อมูล เราอาจจะบันทึกข้อมูลที่ได้ จัดแบ่งให้เป็นหมวดหมู่ จัดเก็บไว้บนพื้นที่จัดเก็บออนไลน์ อย่าง Google Drive หรือ Dropbox ก็ได้นะคะ เพื่อประหยัดพื้นที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์ของเรา และยังสามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลาเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นค่ะ ขั้นตอนที่ 2 นะคะ การอ่านและตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด เมื่อรวบรวมข้อมูลมาแล้ว ควรทำการอ่านข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพราะจะช่วยให้มองเห็นภาพรวมของประเด็นสำคัญ และต้องทำการตรวจสอบข้อมูล ว่าข้อมูลที่ได้มานั้น ถูกต้อง ตรงประเด็น ไม่ล้าสมัย ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล ว่าเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ รวมถึงการตรวจพิสูจน์อักษรให้ถูกต้องเสมอ และหากพบว่า มีข้อมูลที่ได้มานั้น ไม่สนับสนุนหัวข้อหรือประเด็นที่ต้องการนำเสนอ ควรมีการอภิปรายหาข้อสรุปที่แท้จริง เพื่อระบุปัญหาและความต้องการ จากผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเก็บข้อมูลเพิ่มเติม จากแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จากนั้นปรับปรุงข้อมูลในเรื่องราวให้เหมาะสม มีเอกลักษณ์ตรงกับหัวข้อ อีกทั้งควรศึกษาทบทวนหลายๆครั้ง เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลนั้น ถูกต้องที่สุด มีคุณค่าและมีความหมายค่ะ ขั้นตอนที่ 3 การปรับปรุงข้อมูลและคัดสิ่งที่ไม่ต้องการออก เมื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องมาแล้ว ให้นำมาแก้ไขหรือเรียบเรียงให้ข้อมูลเหล่านั้นสั้นลง และมีความกระชับขึ้น โดยนักออกแบบอินโฟกราฟิกที่ดี ต้องมีมุมมองและเห็นคุณค่าในรายละเอียดของข้อมูลที่ชัดเจน หากพิจารณาแล้วว่า ข้อมูลส่วนไหนไม่จำเป็นให้ตัดออก ได้แก่ 1. การตัดคำฟุ่มเฟือย หรือคำที่มีความหมายซับซ้อนทิ้ง 2. การตัดการยกตัวอย่างที่ไม่จำเป็น ซึ่งอาจจะพิจารณาตัดการยกตัวอย่างออกทั้งหมด หรือเลือกเพียงบางส่วน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่กระชับมากขึ้นเหลือแค่สาระสำคัญจริงๆ เท่านั้น ตัวอย่างดังต่อไปนี้ค่ะ จากข้อความต้นฉบับดังกล่าว เราจะตัดคำฟุ่มเฟือย และการยกตัวอย่างทิ้ง โดยเรียบเรียงใหม่ ให้สั้นกระชับ ตรงประเด็นโดยจะเหลือใจความสำคัญเพียงเท่านี้ค่ะ ขั้นตอนที่ 4 การจัดลำดับ และออกแบบโครงสร้างของข้อมูล เป็นการจัดระเบียบและเรียบเรียงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของโครงสร้างการนำเสนอข้อมูลเป็นลำดับชั้น โดยนำข้อมูลที่สำคัญ และภาพที่สื่อความหมายมานำเสนอตามลำดับขั้นตอนที่ออกแบบไว้ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอ เปรียบเสมือนการทำแผนที่ข้อมูล ซึ่งเป็นการนำผู้ชม ให้มองเห็นภาพรวมตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น ช่วงลำดับความสำคัญ ลำดับช่วงเวลานั้นๆ เป็นต้น เป็นการส่งเสริมให้ผู้ชม เข้าถึงข้อมูลเป็นระยะระยะ ในการเล่าเรื่องหรือการนำเสนอข้อมูลบนอินโฟกราฟิกนั้นๆค่ะ 4 ขั้นตอนง่าย ๆ เพียงเท่านี้ เราก็สามารถเตรียมเนื้อหาสำหรับงานอินโฟกราฟิก ได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นสื่อสารได้อย่างชัดเจนและมีคุณค่าแล้วค่ะ